หวานน้ำตาลเชื่อมของเมืองเพชรสักนิดก็แล้วกันนะครับรับพลไปเสียตามรอบแรกก่อนก็แล้วกันนะฮะเรียนเชิญด้วยนะครับ อ่ะเราวงกันหน่อยก็แล้วกันนะสามบ้านแต่จ้าเรียนเชิญด้วยนะครับ ายา Hare Hare กี่็อตเดี๋ยววันนี้นะครับว่าสามชาติในรอบนี้กันแล้วกันนะครับพิเศษให้เรื่องไฟทุกท่านเลยนะครับ come. Baby, ันนะครับเมื่อเสียตังค์ต่อไปนี้ก็คงจะเสียตังค์กันแล้วนะหรือว่าทำบุญด้วยกันละกันวันนี้เสียตังค์ในงานเทศมหาชาติแล้วก็ฉลองนะครับเรียกว่าสมโพธิแม่จะแม่ตะเกียนแล้วก็ไอ้ไข่ด้วยนะครับสิบบาทครับหนึ่งใบถ้าจะซื้อยี่สิบบาทก็ได้สามใบบัตรเหมาหนึ่งร้อยนะครับบัตรเหมาหนึ่งร้อยได้สามใบครับผมสามผลงานเพลงแรกรอบที่หนึ่งในจังหวะตะลุมก่อนแล้วกันแล้วก็รำวงแล้วก็สามจ้าครับเชิญครับวัดธรรมดารอบนี้